การประเมินวารสาร วารสารที่เผยแพร่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ วารสารวิชาการ ส่วนมากจัดพิมพ์โดยผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะผ่านการกันกรองเนื้อหาของคณะกรรมการที่มีความรู้ในสาขาวิชานั้น โดยเฉพาะในเนื้อหาต้องมีบรรณานุกรมและเชิงอัด ชื่อผู้เขียนและวุฒิการศึกษา หรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่น่าเชื่อถือ วารสารทั่วไปที่ได้รับความนิยม ส่วนมากมียอดการจัดพิมพ์ค่อนข้างมาก บทความที่เขียนส่วนมากเขียนโดยบุคลากรของสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานที่จัดทำหรือนักเขียนอิสระ และมุ่งเน้นเสนอกับกลุ่มผ่านทั่วไป ส่วนมากเป็นบทความที่มีเนื้อหาสั้นกว่าวารสารวิชาการ มาตรฐานในการจัดทำขึ้นอยู่กับบรรณาธิการ บทความที่ตีพิมพ์ก็ไม่มีคณะกรรมการกันกรอง รวมทั้งบางครั้งปราศจากบรรณานุกรมหรือการอ้างอิง การประเมินวารสาร ควรพิจารณาคุณค่าหรือประเมินค่าของบทความจากประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ของบทความ ผู้อ่านควรทำความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียนว่า ต้องการนำเสนอบทความนี้เพื่ออะไร เช่น เพื่อเชิญชวนหรือชักจูงให้ผู้อ่านทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ให้ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองประเภทพลาสติก เพราะนอกจากช่วยลดปัญหาเรื่องขยะแล้ว ยังช่วยลดการผลิตเม็ดพลาสติก ที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน หรือเป็นบทความที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อต้องการพิสูจน์ความเชื่อหรือความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งสองประเภทของวารสารที่ตีพิมพ์บทความ บทความที่ผู้อ่านจะนำไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิง ควรเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ประเภท academic journal มากกว่าตีพิมพ์ในวารสารทั่วไป เพราะวารสารวิชาการลักษณะนี้ ตีพิมพ์เฉพาะบทความที่ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงเป็นวารสารที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ ตัวอย่างวารสารวิชาการทั้งของไทยและของต่างประเทศได้แก่วารสารบรรณศาสตร์มสว วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ วารสารสารสนเทศศาสตร์ วารสารสังคมศาสตร์ ASEAN Journal of Education Journal of Information Security and Applications Journal of Information Science 3. ปีพิมพ์ของวารสาร ผู้อ่านต้องพิจารณาความทันสมัยของบทความ โดยการพิจารณาตามหัวข้อเรื่องอย่างเหมาะสม ถ้าเป็นบทความทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ควรเป็นข้อมูลใหม่ที่มีเนื้อหาทันสมัย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของเรื่องที่ศึกษา เช่น พัฒนาการของสหภาพยุโรป เนื้อหาต้องมีที่เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ที่กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อตั้งสหภาพยุโรป จนกระทั่งถึงเหตุการณ์ปัจจุบันสความน่าเชื่อถือของผู้เขียน ความน่าเชื่อถือของผู้เขียนเป็นอีกประเด็นที่มีความสำคัญที่สะท้อนคุณภาพของบทความ เพราะถ้าผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงในสาขาวิชาด้านนั้น ๆ การนำเนื้อหาในบทความไปใช้ประโยชน์ หรือใช้ค้นคว้าอ้างอิง ก็จะได้รับการยอมรับมากกว่าผู้เขียนที่ไม่เป็นที่รู้จักประโยชน์ บทความที่สืบค้นได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังศึกษาค้นคว้าหรือไม่ หากเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ควรเป็นบทความที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงสนับสนุนความคิดเห็น หรือในเชิงโต้แย้ง มีการนำเสนอตัวอย่างเช่น เสนอผลงานสำรวจข้อค้นพบ กรณีศึกษา หรือปรากฏการณ์ต่างๆ หรืออาจเป็นบทความที่มีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แต่มีแนวคิดที่ท้าทายก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสารรค์ 6. การอ้างอิงเอกสาร งานเขียนทางวิชาการที่ดีต้องมีการอ้างอิงเอกสารในจำนวนที่พอประมาณ และเอกสารเหล่านั้นต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และมีการอ้างอย่างเหมาะสม ดังนั้น ผู้อ่านต้องพิจารณาว่า บทความที่สืบค้นได้มีการอ้างอิงเอกสารหรือไม่จำนวนมากน้อยเพียงใด และแหล่งข้อมูลที่นำอ้างอิง เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เช่น บทความวารสาร วิจัย หรือมีเพียงแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น บทความปริทัศน์บทความจากสารานุกรม หรือบทความในหนังสือ แหล่งข้อมูลเหล่านั้นมีความทันสมัยมากน้อยเพียงใด แต่รูปแบบการอ้างถูกต้องเป็นมาตรฐานสากล เช่น อ้างแบบ APA Chicago Manual of Style Harvard System และประการสำคัญคือ รูปแบบการอ้างอิงสม่ำเสมอหรือไม่ เพราะความสม่ำเสมอของรูปแบบการอ้างอิง มีความสำคัญไม่น้อยกว่าเนื้อหาที่ต้องอ้าง